Tonight. Thank you. Thank you. có ông cười yêu mà thở cười đơn đêm Đồng mắt thiên nhiên Hứa xem xuống trái là làm đơn Một lắm khoai khoai của mẹ Đang là một rong ốp ốp chụp ăn Xin chờ rong cha mẹ là một rong Một lần nữa có thể kiên Một lần nữa là gì đó ไอ้แหลกมาตาลุกรักว่อ้อย นะฮะทะเบียน26เอ้ย6229นะเมื่อกี้ที่น้องถ่ายรูปมาให้ประกาศนะครับผมผมไม่ต้องประกาศ้ะผมสะกิดเจ้าตัวเข้าไปเลยนะครับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วขยับรถแล้วครับผมครับผมนะก็ขอบคุณทุกท่านนะที่รัสนานกันนะวันนี้ แล้วก็เราก็ต้องบอกว่าช่วงนี้นะฮะช่วงนี้เราก็ต้องทำตามนะฮะทำตามกฎนะฮะทำตามกฎทำกัน กติกาและของสังคมกันสักนิดหนึ่งนะครับผมครับผมจริงๆฮะเราก็อยากจะให้ร่วมสนุกกันนะแบบขึ้นมาแบบแน่นๆนะแต่ว่าทางสาธารณสุขนะฮะเขาก็ขอร้องมานะฮะมันก็ยังอยู่ในมันยังไม่หายขาดนะมันยังไม่หายขาดมันยังมีอยู่ครับผมเราก็รอสักนิดหนึ่งนะเราว่าให้มีวัคซีนมา เราก็จะได้ร่วมสนุกกันทางแบบเดิมๆนะครับผมนะฮะครับผมเปิดทางให้นำขึ้นมานิดหนึ่งนะครับผมนะฮะเปิดทาง